วัสดีครับนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจทั่วไปนะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของการประกอบตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยการเอาชิ้นส่วนทุกอย่างเข้าไปอยู่ในเคสนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะทำการต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนโต๊ะนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้ระบบการทำงานของระบบทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นเรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องของการต่อพ่วงนะครับกับ อุปกรณ์ต่างๆ ได้เลยครับ อุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เป็นอจอภาพนะครับ เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการต่อนะครับ จะมีสายสัญญาณภาพเนี่ยจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ครับหัวสีน้ำเงิน 2 ด้านนะครับ ซึ่งก็จะเป็นตัวผู้เหมือนกันนะครับ ฝั่งที่เป็นหลังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ก็จะเป็นตัวเมียนะครับ ซึ่งเขาจะทำสีให้เหมือนกับหัวสายสัญญาณอยู่แล้วนะครับเริ่มกันเลยนะครับเอามาเสียบนะครับ เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ขันนะครับ ขันน็อตแน่นด้วยนะครับแล้วก็ ฝั่งที่เป็นจอภาพนะครับฝั่งที่เป็นจอภาพก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคเราก็เสียบเข้าไปนะครับ นะครับ แล้วก็ขันน็อตแน่นนะครับโอเคครับ เป็นการเสร็จนะครับในการเสียบสายสัญญาณของจอภาพลำดับต่อไปเราก็จะมาเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับสองชนิดก็ครับ ก็คือเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับ เริ่มที่เมาส์นะครับ เมาส์ที่เราใช้ก็คือเป็นเมาส์ USB นะครับ ก็จะมีหัว USB นะครับ ที่ท้ายเครื่องก็จะมีพอร์ต USB อยู่นะครับ เสียบพอร์ตไหนก็ได้นะครับ1พอร์ตนะครับ เสียบเข้าไปเลยนะครับ โอเค เสียบเสร็จแล้วนะครับ ถัดมาก็จะเป็นอของคีย์บอร์ดนะครับ คีย์บอร์ดก็จะเป็นคีย์บอร์ด USB นะครับสายก็เหมือนกับเมาส์นะครับเช่นเดียวกันนะครับเสียบเข้าไปนะครับโอเค ไป้านเสร็จนะครับนี่เสียบเมาส์กับคีย์บอร์ดครับลำดับถัดไปก็จะเป็นการเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดลำโพงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นเครือข่ายนะครับที่เป็นสัญญาณเครือข่ายนะครับ เริ่มที่ลำโพงก่อนนะครับลำโพงบางชนิดก็จะมีสาย USB มาให้ด้วย เพราะว่าเป็นสายไฟเพื่อที่จะเลี้ยงลำโพงนะครับ ส่วน พอร์ตที่เป็นพอร์ตที่เสียงนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับ การเสียบสายก็เสียบอันไหนก่อนก็ได้นะครับเสียบสาย USB ก่อนนะครับแล้วก็เสียบสายที่เป็นสายเสียงนะครับ สายเสียงสังเกตง่าย ๆ คือจะเป็นสีเขียวนะครับโอเคเสียบเข้าไปนะครับ เป็นอันเสร็จนะครับ ในเรื่องของตัวลำโพงนะครับ ถัดมาก็จะเป็น การเสียบสายแลนนะครับเข้ากับพอร์ตแลนนะครับอันนี้เป็นสายแลนนะครับ หัว RJ45 นะครับ เสียบสายแลนก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับ นี่คือพอร์ตแลนนะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับจะมีเสียงแก๊ก เนื่องจากว่าตัวล็อกได้ทำการล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นการเสียบสายแลนครับต่อไปก็จะเป็นการต่อพ่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เราเรียกว่าพิมพ์เตอร์นะครับ ก็จะมีในปัจจุบันนี้ก็มีสาย USB นะครับเป็นสาย USB สองฝั่งจะไม่เหมือนกันนะครับฝั่งด้านขวามือของผมเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับ ต่อกับช่องเสียบ USB นะครับก็คือทางนั้นนี้นะครับเสียบเข้าไปเลย อีกฝั่งนึงก็จะเป็น USB สำหรับเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับก็จะมีพอร์ตของมันอยู่ทางด้านนี้นะครับนะครับ มันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับอย่างนี้นะฮะมีล็อกของมันอยู่ แล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับ โอเค มีารเสร็จสิ้นนะครับการต่อพ่วงหลังจากนั้น เราก็ไปติดตั้งไดเวอร์การใช้งานของมันนะครับเสร็จสิ้นแล้วครับครับ ต่อไปเราก็จะเป็นการต่อพ่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดที่เราเรียกว่าสแกนเนอร์นะครับลักษณะสแกนเนอร์จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับสายสแกนเนอร์นะครับก็จะเป็นสายเดียวกับตัวพิมพ์เตอร์นะครับก็คือด้านขวามือของผมจะเป็นหัว USB นะครับเเสียบเข้าไปได้เลยนะครับในช่อง USB นะครับซึ่ง USB ที่อยู่ข้างหลังเครื่องเนี่ย นะครับเมนบอร์ดบางรุ่นก็จะมีให้เยอะเมนบอร์ดบางรุ่นก็จะมีน้อยนะครับงั้นเราอาจจะต้องซื้อตัวขยายตัวพอร์ต USB มา ถ้าเรามีตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะนะครับเราสามารถขยายได้นะครับงั้นด้านอีกด้านหนึ่งของสายนะครับ ลักษณะคล้ายๆกับตัวพิมพ์เตอร์นะครับ ก็เสียบเข้ากับทางด้านหลังของตัวสแกนเนอร์นะครับมันจะมีล็อกอยู่เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็เสียบลงไปนะครับเป็นนั้นเรียบร้อยครับ ับลำดับต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงลำดับสุดท้ายนะครับก็คือตัว UPS นะครับตัว UPS ก็คือตัวเครื่องสำรองไฟนะครับการต่อพ่วงก็คือเราจะต่อพ่วงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่อง UPS แล้วถึงจะไปปลั๊กไฟบ้านนะครับ การต่อพ่วงก็คือด้านขวามือจะเป็นปลั๊กตัวเมียนะครับ เสียบเข้าที่ power supply นะครับข้างหลังเครื่องนะครับ เสร็จแล้วก็มาเสียบเข้ากับ UPS นะครับ ครับนั้นช่อง UPS เนี่ยช่องต่ออุปกรณ์เนี่ยสามารถต่อได้ 3 ช่องนะครับมีปลั๊กว่างอยู่อีก 2 ช่องนะครับสามารถต่อสแกนเนอร์แล้วก็บินเตอร์ได้นะครับ หลังจากนั้นเราก็มาต่อที่สายไฟที่จะเข้าสู่ตัว UPS นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสายไฟที่เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเสียบกับไฟบ้านนะครับปลั๊กมาเสียบกับไฟปลั๊กบ้านนะครับ โอเคนะครับเป็นงานเสร็จสิ้นใช้งานนะครับ เราก็เปิดเครื่องใช้งานได้ปกติครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับคลิปวิดีโอชุดนี้ในเรื่องของการประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับหวังว่าทุกท่านสามารถที่จะประกอบเครื่องเสร็จแล้วก็สามารถที่จะต่อพ่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด เพื่อใช้งานในระบบงานคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมดนะครับหลังจากนี้นะครับในคลิปวิดีโอถัดไป เราก็จะได้เรียนเรื่องเรื่องของการติดตั้งซอฟต์แวร์ นะครับเรื่องของการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการระบบการใช้งานซอฟต์แวร์ทั่วไปนะครับ เพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้นะครับโปรดติดตามนะครับ